ค่อยู่ซอยเดียวกันไม่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเอาไม่ใช่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงซอยนู่ย่อตัวพี่ลืมย่อตัวอออบดีใจนั่งเลใจได้นั่งเรือเดี๋ยวก็เปิ้ลเดี๋ยวให้หนูโชว์เขียววันวันนั้นไปนั่งแพนี่แพพลิกหัวทิ่มลงไปเลยแขนฝังขวา แค่เอวช่วงนี้ป้า มีรถสาวๆเขาก็ไม่มองนะต้องมีเรืออย่างเดียว ใช่นแก่ไม่มองมองแก่ป้าไปคุยเดินนะน้ำท่วมไปเมื่อเช้าไปวัดไงป้าะเมื่อเช้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยชอบไปไงแล้วแล้วพอดีไปไปโบกรถตรงนู้นอ่ะ เดินไปน้ำอย่างเงี้ยนะป้าอ่าเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยเดินไม่รู้กี่วันแล้วซอยนี้ป่ะครับจ้าเนี่ยซอยเนี่ย สามศูนย์สามสามศูนย์เนี่ยค่ะระวังเตะอะไรนะ ไม่มีบ่อไม่มีหลุมเดินมันขึ้นอย่างนี้ใช้เวลากี่วันอะป้โอ้จังวันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนอนนอนเดือนสามวันอ่ะกลับมาอย่างนี้เลยครับแล้วเขาไล่โอ้โหทีนี้ลึกแล้วอ่ะเขาไล่ให้ไปชนบุรีหนูก็เลยกลับมานอนนี่อ๋อไปถึงศูนย์พักพิงกันเหรอครับถึงศูนย์พักพิงเหรอ หมายถึงไปนอนที่ศูนย์เยหรอไปไล่กลับเนี่ยแล้วตอนนี้เขาไม่เอาไงเขาบอกว่าจะให้ย้ายหนูก็เลยมานอนนี่่ก็นอนกับเพื่อนบ้านคนบ้านกันน่น่เลยก็กเขเน่เอาเอเืออกบอกกันเนี่ยเนแล้วฉันก็เออเดินไปเน่ั้นไปบ้านในสุดก่อนเดี๋ยวย้อนกลับมาผสมข้าวเปิ้ลน่อยเออโอ้โห ถึงขอเรือไง มันไม่มีอะไร แต่ไม่ใช่เรือของเราหรอกนะจ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เดี๋ยวไว้ทีหลังรอบหน้ามีคนป่วยเดินไม่มีคนเขาป่วย คนป่วยเวลานั้นเขาจะต้องไปหาหมอแล้วไปหาได้หมอหมอวันก่อนนี้ไปตอนนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเข้ามา